ดูที่เบสิมันจะแตกให้กูไหมดูที่เบสิมันจะแตกให้กูหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเบสิก็ไม่แตกหรอโหลเอ้ยหืมเอาหน่อยดีวะเอาหน่อยดีวะหรือว่าหรือว่ามันต้องเข้าในฟรีวะเพื่อนคือแบบมันก็แตกอยู่นะมันก็แตกอยู่นะแต่แบบมันแตกเบาจัดเลย คือเกมนี้มันไม่ไหลด้วยไงคือมันแตกเบาจัดแล้วไม่ไหลแล้วไม่มีตัวคูณไม่มีอะไรเลยเช็ดโคกเลย เดี๋ยวรอดูในฟรีเกมแล้วกันไม่รู้จะได้เข้าฟรีหรือเปล่านะพนะทุนกูจะหมดแล้วเนี่ยไอเช็ดคกเอาหน่อยเอ้ยเออนี่ไงนี่ไงพูดถึงฟรีก็เข้าฟรีไปเลยครับ รออะไรอ่ะ พูดถึงฟรีก็เข้าฟรีไปก่อนเลยครับผมจังหวะนี้อะไรวะเนี่ยเจ็ดสปินหนอเจ็ดสปินแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอะไรอะไรเราได้อะไรมาก็ไม่รู้นะผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะมันจะกลายเป็นวายเหรอคือตัวนี้มันจะกลายเป็นวายเหรอหรือไงคืออะไรยังไงอะไรจังไดอ่ะ เออมาดิ มาดิพอาละว่าเกมนี้มันค้างอย่างนี้เลยหรอตัวมันค้างอย่างนี้เลยใช่ไหม แล้วมึงไปอยู่อะไรตรงนั้นนะมึงมาอยู่ตรงหน้าหน้าหน่อยดิ ฮัลโหล อ๋อนี่ไงตัวนี้มันจะกลายเป็นวายใช่ไหมเออน่าใช่นะเพื่อนนะ น่าจะใช่นะครับผม ผมไม่แน่ใจนะ ผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะโอ้โหแล้ววายเต็มเลยแล้ววายเต็มเลยแต่ไปอยู่ช่อง3ช่อง4จะแตะให้กูไหมวะเนี่ย เออ มาอยู่ มาอยู่โหแต่เสียทายเกมนี้มันไม่ไหลนะ ถ้าเกมนี้มันไหลต่อนะมือรู้เรื่องเลย แต่มันไม่ไหลนะเพื่อนนะได้มาเท่าไหร่วะเนี่ย ได้มา34บาทเลยเช็ดเคโอ้โห ไม่ไหวแล้วขออยากขยับไปเบ็ดยี่กันเลยนะกันนะมานะ มาลองลองเบ็ดยี่ลองหนักหนักกันดูบ้างดีกว่า ลองเบ็ดหนักๆดูบ้างผมเอาแล้วมาถึงก็เข้าฟรีเลยจัดไปดิครับ มาถึงก็เข้าฟรีไปเลยก็จัดไปดิครับมาเบ็ดยี่ขอดีๆนะเพื่อนนะ เบ็ดยี่ขอแจมแจมนะ ได้อะไรมาเนี่ยไอ้สิบบาไอ้สิบบาไสิบบทมามาเบ็ดยี่มาดีๆหน่อยนะ โหล ก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับผมย้ำว่าเมนที่ปักหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อระวังโดนโกงกันด้วยนะครับเนี่ยจังหวะนี้เออเนี่ยวายมาอย่างเงี้ยวายอย่างเงี้ยค่อยพูดกันได้นะดีว่ามาดีวายการันตีการแต่อย่างเงี้ยแหละจำแจมไปเลยครับผมเออมาว่ะมาว่ะมาโยนเพื่อนดอกนี้ร้อยสี่สิบสี่บาทนะไปไงต่อไปไงต่ออุ้ยเราได้รอบสปินเพิ่มมาซะด้วยเราได้รอบสปินเพิ่มมาอีกหนึ่งซะด้วยจัดไปดิครับมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาดีแล้วจังหวะนี้ จังหวะนี้ส่งมาดีแล้วนะมันนะยาวไปเพื่อนยาวไป ยาวไปเออสมัยสุดท้าย ว่าไงสมัยสุดท้ายขอแจมแจมขอตัวแพงๆหน่อยได้อยู่มั้งเนี่ยได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งเออมาว่ะมาว่ะดอกนี้ไป 226 บาทมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยได้มาทั้งเท่าไหร่วันนี้ห้าร้อยเก้าสิบเก้าถือว่าได้อยู่นะถือว่าจำถือว่าแลมอยู่นะครับผม ไหลกันต่อไหลกันต่อ แบบเสียดายนิดเดียวคือมันไม่มีตัวคูณเลยอ่ะในฟีเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีตัวคูณเหมือนกันนะไม่มีตัวโคงตัวคูณไม่มีคอมโบอะไรหรือเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าเบื่ออยู่พอสมควรนะเมื่อนะตรงตรงโอ้แล้วมันไหลแล้วเนี่ยแล้วมันไหลแล้วเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยอย่างนี้ไม่สวย อย่างนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮัลโหลโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะนะอะไรวะนะอะไรวะนะอะไรวะนะไป ขอญาตยัดเบ็ดหนักๆเบ็ดห้าสิบไปเลยแล้วกัน มาดูดิ มาดูดิเบ็ดห้าสิบมันจะแตกไหม ถ้าเบ็ดห้าสิบเข้าฟรีนี่น่าจะได้อยู่นะน่าจะแตกเป็นพันอยู่ผมว่าขอแจมแจมนะเบ็ดห้าสิบนะเออดอกนี้สามร้อยบาทมาดิดอกนี้สามร้อยบาทนะยาวไปเพื่อนยาวไปยาวไป แต่บอกเลยว่าเบ็ดห้าสิบแม่งแตกโคตรแพงบอกได้เลยว่าเบ็ดห้าสิบแม่งแตกโคตรแพงนะผมแต่ถ้าไม่แตกก็ชิบหายเฮ้ยอย่างนี้ไม่สวยแล้วอย่างนี้ไม่สวยแล้วเฮ้ย